มาถึงก็จัดตีกันไปเลยนะครับ ผมแปะนอนของเรานะเพื่อน บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเกมโปรดของผมเลยนะเกมนี้บอกเลยมาวันนี้ขอจำแจมนะ แปะนอนวันนี้ ไม่ต้องเน้นแบบ20คูณยีหรอกผมว่านะ มันมันดูหวังสูงเกินแต่ขอตัวคูณสักเยอะๆหน่อยแล้วกันนะขอตัวคูณเยอะๆหน่อยก็กำลังดีนะผม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 เราเล่นเบ็ดสี่นั่นแหละซื้อทีละสองร้อยกำลังดีผมว่าไม่ผมยังไม่เคยเล่นแบบแปดคูณแปดเลยมันจะแตกปะวะเพื่อนนะลองดูแล้วกันมา สักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะ ผมไม่ผมไม่เคยเล่นแบบแปดคูณแปดเลยนะเพื่อนนะไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าเหมือนกันรอบนี้ก็ลองวัดใจกันดู เออ แต่อยู่เนี่ยครึ่งกราไปจังหวะนี้แล้วเคด้วยมาเต็มกราบนี้สวยงามเช็ดเคโอ้โหแปดคูณแปดแปดคูณแปดอะไรกันครับเนี่ยพันกว่าบาทได้ดอกแรกเลยหรอ ทำเป็นเล่นปลายมาดิครับก้อนใหญ่ก้อนโตมาตั้งแต่เริ่มกันไปเลยนะจังหวะนี้โอ้โหมาดีจัดจังเมื่อนก้อนใหญ่ก้อนโตซุปเปอร์ไป 1,715 บาทเลยนะเช็ดเคเอาจัดว่ะโอ้ถือว่าเปิดมาได้โคตรดีเลยนะครับจังหวะนี้ผมบอกแล้วแปะนอนในของจริงแปะนอนนี้แม่งไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงแบบจะเป็นไอเกมไอแปะปกตินะที่มันไม่ใช่แปะนอนนี่แม่งแทบจะไม่แตกเลยนะมันนะ พอเกมแปะนอนมานี่ผมเล่นบ่อยพอสมควรเลยผมผมมันแตกดีจับ แต่บางทีก็ไม่แตกนะเออถือว่าจังนับแน่นอนนะครับ 1,715 บาทดอกเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะมา ลองเบ็ด6ดูแล้วกันนะเมื่อซื้อ300 และอย่างในเกมนี้มันซื้อค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะมาเราไน่ขอลองแบบนิดนึงแล้วกัน ขอตัวคูณเพิ่มสักนิดนึงแล้วกัน ผมว่าคูณแปดมันแบบว่าเบย์เบเกิน ขอสิบสปินคูณยี่สิบได้ไหม ตัวคูณคูณยี่สิบอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพื่อนลองดูสิบสปินคูณยี่สิบผมมาลุ้นกันอุ้ยยังได้อยู่เว้ยเฉียดเฉียดเสียวอยู่นะเสียวอยู่นะ เสียวอยู่เด้ไปไงต่อเฮ้ยหวานอยู่เพื่อนหวานอยู่ครับผมอีก3รอบเท่านั้น ถ้าผ่านฉลุย3รอบนี้ก็คือ10สปินคูณ 20 มาแน่ๆนะ เออสวยงามไปสองรอบมา ผมว่าได้ว่ะผมว่าได้ว่ะสิบรูปนคูณยี่สิบของเราอืมมีเสียวอยู่ผมมายี่สิบต้องมาแล้วจังหวะนี้ผมว่ายังไง สวยงามฉลุยเลยฉลุยเลยจัดดิครับรออะไรอะมาคูณ8เมื่อกี้ยังแตกขนาดนั้นแล้วคูณ20 จะแตกขนาดไหนมารอดูกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะได้แตกเยอะหรือเปล่าเคด่วนมันมาอีกแล้วว่าเคด่วนมาอีกแล้วเว้ย ดูดีครับเนี่ยสดอกไปก็ได้กำไรแล้วนะ ซื้อมา3รอบนี่ไงมาอีกดอกหนึ่งแล้ว จังหวะนี้600 บาททั่วนะดอกเมื่อกี้ เอ มาต่อไหมโอ้โหเอไม่มาแต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้ว ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์บีเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเช็ดเคก็มาดิครับผม เน้นเน้นว่ะเน้นเน้นว่ะฟรีในฟรีเลยเหรอทำมันเล่นบายฟรีในฟรีเลยหรือเปล่า จังหวะนี้ฟรีในฟรีไปเลยหรือเปล่าครับผม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 ที่คิวมาอีกว่าจังหวะนี้แล้วไปกันต่อ แล้วคือมันแตกเรื่อยๆเลยนะครับนี่มันแตกเรื่อยๆเลยนะทำเล่นไปโอ้โหชิคกี้นม่โหดจริงว่ะแม่งโหดจริงว่ะก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกดอกหนึ่งแล้ว ดูดิร้อยแปดสิบบาทไปดิ ก็มาดิครับมาโหดแบบหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะเนี้ยสองสปินสุดท้ายนะมั้งนะ สปินสุดท้ายแล้วว่ายังไงได้สักดอกไหมหรือยังไงดี โอ้โห หมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี้ยแต่ไป1,632บาทโอ้โหถือว่าจำถือว่าแหลมเลยนะมันไปลองเบ็ดสิบกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเบ็ดสิบกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมจัดไปดิขอตัวคูณสักนิดนึงแล้วกันเออหวานหวานหวานหวานหวานไปเลยฉลุยอย่างนี้ฉลุยแล้วผมมา คูณอีกสักหน่อยตัวคูณอีกสักหน่อยเอาจริงก็อยากได้คูณิบอีกสักรอบนึงนะแต่ไม่รู้จะได้โอ้โหเฉียดอีกแล้วเฉียดอีกแล้วเฉียดอย่างนี้มันต้องไปต่อเพื่อนเชื่อผมเฉียดอย่างนี้มันต้องไปต่อ สวยงามเฉียดเฉียดอย่างนี้คูอย่างชอบเลยขออีกคูสิบอีกสักรอบแล้วกันมาขอคูณิบอีกสักรอบเอ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าชิลเลย ผมว่าได้แบบชิลเลยหวานหวานแน่นอนนะผมมัดหมาดเลยนะอย่างนี้สวยงามผมคูณิบใหม่แล้ว 10สปินคูณ20สามสูตรเดิมเลยรอบนี้นะจัดไปหวานหวานนะผมหวานหวานเจ็ดสิบด้วยรอบนี้เคด้วย มาอีกแล้วไอ้เคด้วยมันเข้าดีจริงหรอคือแบบคือมันคูณ 20 คือ เอาตัวไหนเข้าก็ได้นะเอาจริง คือขอให้แตกก็พอนะผม นะ เพราะว่าตัวคุมมันเยอะ แต่ไป 200 บาทมาดอก แรกนะอีก 300 ก็ได้กำไรแล้วผมซื้อไป500ซื้อถูกจริงเกมนี้ ขอสักหน่อยขอสักหน่อยเอ้ยรอบนี้ไม่แตกเลยวะแต่ถึงจะไม่แตกเลยผมก็ยังไม่ไม่เฟลนะ เพราะว่าได้กำไรมาเยอะแล้วเอาทุนมา600ดูดีแตกไป2,000กว่าหรือ3,000แล้วนะเกินไปหมดเกินนิดนิดหน่อยก็เอานะครับผมนะค่อยเก็บกันไปสองสปินสุดท้ายแล้วเว้ยเอ้ยสปินสุดท้ายแล้ววะหมดแล้วหรอ โอ้โห หมดกอกเป็นที่เรียบร้อยรอบนี้ขาดทุนนิดหน่อยนะ รอบนี้แต่ไปทั้งหมดเอ่อสามบาทซื้อไป 500 นิดนึงนิดนึงก็ไม่ขนาดนั้นนะเมื่อนะไป ในผมลองเบ็ดแบบเบ็ดร้อยสักนิดนึงได้ไหมเบ็ดร้อยขำๆสักสิบสปินแล้วกันมา ก่อนจะจบคลิปกันนะครับผมคลิปขำๆหน่อย เกมนี้ไม่ค่อยเน้นนอกฟรีแต่ก็ลองดูลองดูเผื่อว่ามันจะแตกนอกฟรียังแตกดูดิ นอกฟีก็ยังจะแตกได้อยู่นะมันนะทำเล่นไป ดูดิเช็ดเท่เอ้ยนอกฟีเนี่ยเอ้ยทำมันเล่นไป มันมาอยู่นะเมื่อนะโอ้โหนอกฟีก็ยังจะไหลให้ดูเนาะเออไปกันต่อดีครับ ไปกันต่อสวยเคด้วยมาอีกแล้วที่ด้วยมันเข้าดีจริงไว้วันนี้เคด้วยเอเอเอโอ้โหไอช่องแรกยังไม่มาเว้ยโอ้ยไอแปะมางี้ก็สวยงามดีครับนี่นอกฟีเราตัวแพงซะด้วยจังหวะนี้ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยนอกฟีนะเว้ยฮัลโหล